ระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเรดาริโอ เวลาข้างหน้าจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่เราเคยประสบมาในช่วงชีวิตของเรา แม้ว่าจะคล้ายกับหลายครั้งก่อนหน้านี้ ฉันจะรู้ได้อย่างไร เพราะพวกเขาได้รับเสมอ กว่า 50 ปีของผมในการลงทุนด้านเศรษฐกิจมหาภาคทั่วโลก ฉันได้เรียนรู้วิธีที่ยากที่เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันประหลาดใจทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของฉัน ความประหลาดใจอันเจ็บปวดเหล่านี้ทำให้ฉันได้เรียนหนังสือ ประวัติศาสตร์ 500 ปีที่ผ่านมาในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งฉันเห็นว่าเคยเกิดขึ้นจริงหลายครั้งแล้ว ขึ้นขึ้นลงลงของชาวดัตจากประวัติอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และทุกครั้งที่พวกเขาทำมันเป็นสัญญาณของระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษานี้สอนบทเรียนอันมีค่าแก่ฉันที่ฉันจะส่งต่อให้คุณที่นี่ในรูปแบบกลั่นกรอง คุณสามารถค้นหาฉบับสมบูรณ์ได้ในหนังสือของฉัน หลักการในการจัดการกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลง ผมขอเริ่มด้วยเรื่องราวที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ เกี่ยวกับวิธีที่ผมเรียนรู้ที่จะคาดการอนาคตด้วยการศึกษาอดีต ในปีศ1971เมื่อข้าพเจ้าเป็นเสมียนอายุน้อยบนพื้นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาหมดเงินและผิดนัดชำระหนี้ มันถูกต้องแล้ว สหรัฐอเมริกาหมดเงินแล้ว ยังไงสมัยนั้นทองคำเป็นเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เงินกระดาษก็เหมือนเงินดอลลาร์ก็เหมือนเช็คในสมุดเช็คที่ไม่มีค่า นอกจากจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นทองคำซึ่งเป็นเงินจริงได้ในขณะนั้น สหรัฐอเมริกาใช้จ่ายเงินมากกว่าที่หาได้จากการเขียนเช็คเงินกระดาษจำนวนมาก หว่ามันมีทองคำในธนาคารเพื่อแลกกับพวกเขาขณะที่ผู้คนเปลี่ยนเช็คเหล่านี้ เป็นธนาคารเพื่อเงินทอง ปริมาณทองคำในสหรัฐอเมริกาเริ่มลดน้อยลงไม่นานก็ชัดเจน ว่าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถรักษาสัญญาสำหรับเงินกระดาษที่มีอยู่ทั้งหมดได้ ดังนั้นผู้คนที่ถือดอลลาร์จึงรีบไปแลกมัน ก่อนทองจะหมดโดยตระหนักว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะหมดเงินจริง ในเย็นวันอาทิตย์ที่วันที่ 15 สิงหาคม ประธานาธิบดีนิกสัน ออกทีวีเพื่อบอกโลก ว่าสหรัฐอเมริกาผิดคำมั่นสัญญาที่จะให้ผู้คนนำเงินดอลลาร์ไปแลกทองคำ แน่นอนเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเขาพูดในเชิงการทูตมากขึ้นโดยไม่ทำให้ชัดเจน ว่าสหรัฐอเมริกาผิดนัดประธานาธิบดีนิกสันความแข็งแกร่งของสกุลเงินของประเทศนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศนั้น และเศรษฐกิจของอเมริกานั้นแข็งแกร่งที่สุดในโลก ข้าพเจ้า จึงได้สั่งการเลขาธิการกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องเงินดอลลาร์จากนักเก็งกำไร ฉันได้สั่งการให้เลขาธิการคอนนัลลี่ ระงับการแปลงค่าเงินดอลลาร์เป็นทองคำหรือสินทรัพย์สำรองอื่นมายมกเป็นการชั่วคราว ยกเว้นในจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของเสถียรภาพทางการเงิน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เรฉันเฝ้าดูด้วยความหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าเงินนั้น เมื่อเราเข้าใจว่ามันกำลังจะจบลง วิกฤตอะไรเช่นนี้ ฉันคาดว่าตลาดหุ้นจะดิ่งลงในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นฉันจึงไปที่ชั้นแลกเปลี่ยนก่อนเพื่อเตรียมตัว เมื่อเสียงกลิ่นเปิดดังขึ้นปีศาจโล่งออกมา แต่ไม่ใช่แบบที่ฉันคาดไว้ตลาดขึ้นลง และเพิ่มขึ้นเกือบ 25%ที่ทำให้ฉันประหลาดใจ พราะฉันไม่เคยประสบกับการลดค่าเงินมาก่อน เมื่อฉันขุดค้นประวัติศาสตร์ฉันพบว่าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในปี 1933 และได้ผลเช่นเดียวกัน จากนั้นดอลลาร์กระดาษก็เชื่อมโยงกับทองคำที่อเมริกากำลังจะหมด เพราะใช้เช็คเงินกระดาษมากขึ้นกว่าที่มันจะมีทองคำเพื่อแลกกับพวกเขา และประธานาธิบดีรูสเวลประกาศทางวิทยุ ว่าเขาจะผิดสัญญาของประเทศที่จะแลกเปลี่ยนดอลลาร์เป็นทองคำประธานาธิบดีรูสเวล ตอนนั้นเองที่ฉันออก ประกาศวันหยุดธนาคารแห่งชาติ และนี่เป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูโครงสร้างทางการเงินและเศรษฐกิจของรัฐบาล ขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วคือการออกกฎหมาย สภาคองเกรสผ่านทันทีและรักชาติยืนยันคำประกาศของฉันและขยายอำนาจของฉัน เพื่อให้เป็นไปได้โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของเวลาในการขยายวันหยุดและยกเลิกการห้ามวันหยุดนั้น ค่อยเป็นค่อยไปในวันข้างหน้ากฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจในการพัฒนาโปรแกรมเรดในทั้งสองกรณีการทำลายลิงก์ไปยังทองคำทำให้สหรัฐอเมริกาใช้จ่ายได้มากกว่าที่ได้รับ เพียงแค่พิมพ์ดอลลาร์กระดาษมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนดอลลาร์เพิ่มขึ้น หากไม่มีความมั่งคั่งของประเทศเพิ่มขึ้น มูลค่าของเงินแต่ละดอลลาร์ก็ลดลง เมื่อดอลลาร์ใหม่เหล่านี้เข้าสู่ตลาด โดยไม่มีการเพิ่มผลผลิตที่สอดคล้องกัน พวกเขาไปซื้อหุ้นทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมาก และทำให้ราคาของพวกเขาสูงขึ้น เมื่อฉันศึกษาประวัติศาสตร์มากขึ้น ฉันพบว่าสิ่งเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง หลายครั้งก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อรัฐบาลใช้เงินเกินภาษีไปมาก และเงื่อนไขไม่ดีเงินหมดและต้องการมากกว่านี้ ดังนั้นพวกเขาจึงพิมพ์มากขึ้นมากขึ้นซึ่งทำให้มูลค่าของมันลดลง และทำให้ราคาของทุกอย่างเกือบทั้งหุ้นทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น คือครั้งแรกที่ฉันได้เรียนรู้หลักการที่ว่าเมื่อธนาคารกลางพิมพ์เงินจำนวนมากเพื่อบรรเทาวิกฤตซื้อหุ้นทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์เพราะมูลค่าจะเพิ่มขึ้น และค่าเงินกระดาษจะลดลงการพิมพ์เงินนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2008 เช่นกัน เพื่อบรรเทาวิกฤตนี้ที่เกิดจากการจำนอง และในปี 2020 เพื่อบรรเทาวิกฤต เศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ และมันเกือบจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต ดังนั้นผมขอแนะนำให้คุณคำนึงถึงหลักการนี้ ประสบการณ์เหล่านี้ให้หลักการอีกอย่างหนึ่งแก่ฉัน นั่นคือเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคุณ หลักการนั้นทำให้ฉันเรียนฟองสบู่วัย20 ที่คำรามกลายเป็นความซึมเศร้าในช่วงทศวรรษที่ 1930 ได้อย่างไร ซึ่งทำให้ฉันได้บทเรียนที่ทำให้ฉันคาดหวัง และได้กำไรจากฟองสบู่ปี 2007 กลายเป็นรูปปั้นทิ้งตัวของปี 2008 ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันพัฒนาแรงกระตุ้นโดยสัญชาตญาณเกือบเพื่อดูอดีตในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับอนาคตให้ดี การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ผู้ชายเป่านกหวีด ส่งเสียงบีบในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 3 สิ่งใหญ่ ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของฉันกระตุ้นให้ฉันศึกษาเรื่องนี้ ประการแรกประเทศต่างๆ ไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้แม้ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือศูนย์แล้วก็ตาม ดังนั้นธนาคารกลางของพวกเขาจึงเริ่มทิ้งเงินจำนวนมากเพื่อทำเช่นนั้น ประการที่สอง ความขัดแย้งภายในครั้งใหญ่เกิดขึ้น เนื่องจากช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในความมั่งคั่งและค่านิยม ปรากฏอยู่ในประชานิยมทางการเมือง และการแบ่งขั้วระหว่างฝ่ายซ้ายที่ต้องการกระจายความมั่งคั่งและฝ่ายขวาซึ่งต้องการปกป้องผู้ที่ถือครองความมั่งคั่ง และประการที่3ความขัดแย้งภายนอกที่เพิ่มขึ้นระหว่างมหาอำนาจที่เพิ่มขึ้นและอำนาจนำที่ยิ่งใหญ่ อย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับจีนและสหรัฐอเมริกา ฉันจึงหันกลับไปมอง ข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นด้วยกันมาก่อนหลายครั้ง และเกือบทุกครั้งจะนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบในประเทศและโลก ครั้งสุดท้ายที่ซีเควนต์นี้เกิดขึ้นคือตั้งแต่ปี 1930 ถึง 1945 คำสั่งคืออะไรกันแน่คุณอาจถามเป็นระบบการปกครองสำหรับคนที่ติดต่อกัน มีคำสั่งภายในสำหรับการปกครองภายในประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และมีระเบียบโลกสำหรับการปกครองระหว่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุไว้ในสนธิสัญญาคำสั่งภายในเปลี่ยนแปลงในเวลาที่แตกต่างจากคำสั่งของโลก แม้ว่าภายในหรือระหว่างประเทศ คำสั่งเหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลงหลังสงคราม สงครามกลางเมืองภายในประเทศ สงครามระหว่างประเทศระหว่างประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปฏิวัติกองกำลังใหม่ เอาชนะคำสั่งเก่าที่อ่อนแอตัวอย่างเช่นคำสั่งภายในของสหรัฐอเมริกา ถูกจัดวางในรัฐธรรมนูญในปีคศ 1789 หลังการปฏิวัติอเมริกา และยังคงดำเนินการอยู่จนถึงทุกวันนี้ แม้กระทั่งหลังสงครามกลางเมืองอเมริกา รัสเซียกำจัดระเบียบเก่าและสร้างใหม่ กับการปฏิวัติรัสเซียในปีคศ 1917 ซึ่งสิ้นสุดในปี 1991 ด้วยการปฏิวัติที่ไร้การนองเลือดจีนเริ่มระเบียบภายในปัจจุบันในปี 1949 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะสงครามกลางเมือง คุณได้รับความคิดระเบียบโลกปัจจุบันที่เรียกกันทั่วไปว่าระเบียบโลกของอเมริกาเกิดขึ้นหลังจากชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจโลกกำหนดไว้ในข้อตกลงและสนธิสัญญาว่าระบบธรรมาภิบาล และระบบการเงินทั่วโลกทำงานอย่างไรในปี 1944 ระบบการเงินโลกใหม่ได้ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงเบรตันวูดส์ และทำให้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำรองชั้นนำของโลก สกุลเงินสำรองเป็นสกุลเงินที่ยอมรับกันทั่วโลก และการมีอยู่เป็นปัจจัยสำคัญในประเทศที่กลายเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุด ด้วยอำนาจเหนือและระบบการเงินที่จัดตั้งขึ้น ระเบียบโลกใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในวัฏจักรที่เป็นอมตะและเป็นสากลซึ่งผมเรียกว่าวัฏจักรใหญ่ ฉันจะเริ่มต้นด้วยภาพรวมโดยย่อ จากนั้นให้คุณมีเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์มากขึ้น แล้วนำคุณไปที่หนังสือของฉันถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม ขณะที่ฉันศึกษาสิบอาณาจักรที่ทรงพลังที่สุด ในช่วง 500 ปีที่ผ่านมาและสามสกุลเงินสำรองล่าสุด มันพาฉันผ่านความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอาณาจักรดัตและกิลเดอร์ จากประวัติอังกฤษและเงินปอนด์การเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงต้นของจักรวรรดิสหรัฐอเมริกาและดอลลาร์ และความเสื่อมโทรมของจักรวรรดิจีน และสกุลเงินต่างๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นและเสื่อมถอยของสเปน เยอรมัน จักรวรรดิฝรั่งเศสอินเดีย ญี่ปุ่น รัสเซีย และออตโตมัน พร้อมกับความขัดแย้งที่สำคัญตามที่วัดได้ในแผนภูมินี้ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบของจีนดีขึ้นฉันยังศึกษาการขึ้นลงของราชวงศ์จีนและเงินของราชวงศ์จีนย้อนหลังไปถึงปี 600 เพราะการดูมาตรการทั้งหมดนี้ในคราวเดียวอาจทำให้สับสนได้ ผมจะเน้นที่ 4 สิ่งที่สำคัญที่สุด ชาวดัตอังกฤษสหรัฐอเมริกา และจีนคุณจะสังเกตเห็นรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว ทีนี้มาลดความซับซ้อนของแบบฟอร์มกันสักหน่อย อย่างที่คุณเห็นมันปรากฏขึ้นในวัตจักรที่ทับซ้อนกัน ที่กินเวลาประมาณ 250 ปีโดยมีช่วงการเปลี่ยนผ่าน 10-20 ปีระหว่างพวกเขา โดยปกติการเปลี่ยนแปลงทั้งสองนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งครั้งใหญ่ เนื่องจากอำนาจนำจะไม่เสื่อมถอยหากไม่มีการต่อสู้ แล้วฉันจะวัดพลังของจักรวรรดิได้อย่างไร ในการศึกษานี้ฉันใช้เมตริก 8 ตัว การวัดกำลังทั้งหมดของแต่ละประเทศนั้นได้มาจากการหาค่าเฉลี่ยร่วมกัน คือการศึกษาความคิดสร้างสารรค์การพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ผลผลิตทางเศรษฐกิจส่วนแบ่งการค้าโลกความแข็งแกร่งทางการทหารอำนาจของศูนย์กลางทางการเงินสำหรับตลาดทุน และความแข็งแกร่งของสกุลเงินของตนในฐานะสกุลเงินสำรอง พราะอำนาจเหล่านี้วัดผลได้เราจึงเห็นได้ว่าแต่ละประเทศแข็งแกร่งเพียงใดในอดีต และไม่ว่าพวกเขาจะขึ้นหรือลงโดยตรวจสอบลำดับจากหลายประเทศ เราสามารถเห็นได้ว่าวัตจักรทั่วไปเกิดขึ้นได้อย่างไร และเนื่องจากการประดิษฐ์ทำให้สับสน เราลดความซับซ้อนลงเล็กน้อยเพื่อเน้นที่รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ที่ผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นและเสื่อมถอยของอาณาจักรทั่วไป อย่างที่คุณเห็นการศึกษาที่ดีขึ้นมักจะนำไปสู่ เพื่อเพิ่มนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี และด้วยความล่าช้าการจัดตั้งสกุลเงิน เป็นสกุลเงินสำรองคุณจะเห็นได้ว่ากองกำลังเหล่านี้ลดลงในลำดับที่คล้ายคลึงกัน ตอบย้ำความเสื่อมของกันและกัน ตอนนี้เรามาดูลำดับเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นและลดลงเหล่านี้ โดยสรุปวัตจักรใหญ่มักเริ่มต้นหลัง จากความขัดแย้งครั้งใหญ่มักจะเป็นสงครามกำหนดอำนาจผู้นำใหม่และระเบียบโลกใหม่เพราะไม่มีใครอยากท้าทายอำนาจนี้ ช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองมักจะตามมา เมื่อผู้คนคุ้นเคยกับความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองนี้ พวกเขาเดิมพันอย่างต่อเนื่อง พวกเขายืมเงินเพื่อทำสิ่งนั้น ซึ่งนำไปสู่ฟองสบู่ทางการเงินในที่สุดส่วนแบ่งการค้าของจักรวรรดิเติบโตขึ้น และเมื่อธุรกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการในสกุลเงิน มันจะกลายเป็นสกุลเงินสำรอง ซึ่งนำไปสู่การกู้เงินมากขึ้น พร้อมกันนี้ความเจริญที่เพิ่มขึ้นกระจายความมั่งคั่งไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นช่องว่างความมั่งคั่งจึงมักเพิ่มขึ้นระหว่างคนรวยและคนไม่มีคนจน ในที่สุดฟองสบู่ทางการเงินก็แตกซึ่งนำไปสู่การทิงเงินความขัดแย้งภายในที่เพิ่มขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติบางรูปแบบ เพื่อกระจายความมั่งคั่งสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยสันติหรือในสงครามกลางเมืองในขณะที่จักรวรรดิต่อสู้กับความขัดแย้งภายในนี้อำนาจของจักรวรรดิก็ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับอำนาจของคู่แข่งภายนอกเพิ่มขึ้นเมื่อพลังที่เพิ่มขึ้นใหม่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันกับพลังที่ครอบงำที่มีการพังทลายภายในประเทศความขัดแย้งภายนอกส่วนใหญ่มักจะเกิดสงคราม จากสงครามภายในและภายนอกเหล่านี้มีผู้ชนะและผู้แพ้รายใหม่เข้ามา จากนั้นผู้ชนะจะรวมตัวกันเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่ และวงจรก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อฉันมองย้อนกลับไปฉันพบว่าความสัมพันธ์ของเหตุและผลเหล่านี้ขับเคลื่อนวัตจักรของการเพิ่มขึ้นและลดลง ตลอดทางกลับสู่อาณาจักรโรมันได้เห็นเรื่องราวของแต่ละวัตจักรเหล่านี้แล้ว ผสมผสานกับผู้อื่นทั้งก่อนระหว่างและหลังในลักษณะเดียวกับที่แต่ละเรื่องราวผสมผสานกับผู้อื่นเพื่อสร้างเรื่องราวมหากาบ500 ปีที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของเรา และเช่นเดียวกับวัตจักรชีวิตของมนุษย์ ไม่มีสองสิ่งใดที่เหมือนกันทุกประการ แต่ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน พวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลที่ก้าวหน้าผ่านขั้นตอนตั้งแต่แรกเกิด สู่ความเข้มแข็งและวุฒิภาวะ สู่ความอ่อนแอและความเสื่อมถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นั่นก็เหมือนกับว่าวงจรชีวิตของคนเราใช้เวลาโดยเฉลี่ย 80 ปี โดยไม่ทราบว่าหลายอย่างสั้นกว่ามากและยาวกว่ามาก แม้ว่าอายุจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีของการมีอายุยืนยาวในอนาคต แต่วิธีที่ดีกว่าคือการดูตัวชี้วัดด้านสุขภาพ เราสามารถทำเช่นนั้นกับอาณาจักรและสัญญาณชีพของพวกเขาได้เช่นกัน ฉันพบว่าจากการดูตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ฉันสามารถเห็นได้ว่าประเทศอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งช่วยให้ฉันคาดการสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อไป ตอนนี้ฉันจะพาคุณผ่านวงจรใหญ่โดยละเอียดยิ่งขึ้น ให้เวลาฉัน20นาที และฉันจะเล่าประวัติศาสตร์ 500 ปีที่ผ่านมาให้คุณฟังและแสดงรูปแบบที่คล้ายคลึงกันทั่วทั้งจากประวัติรัตอังกฤษสหรัฐอเมริกา และจีน 500 ปีแห่งวัตจักรใหญ่ ลมวิวหวา ฉันจะอธิบายวงจรทั่วไป โดยแบ่งเป็นสามช่วงขึ้นขึ้นและลง o การเพิ่มขึ้นออเดอร์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จทั้งภายในและภายนอก มักจะเริ่มต้นโดยผู้นำการปฏิวัติที่มีอำนาจทำสี่สิ่ง ประการแรกพวกเขาได้รับอำนาจโดยได้รับการสนับสนุนมากกว่าฝ่ายค้าน ประการที่สองรวมพลัง โดยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสทำให้อ่อนลงหรือขจัดการต่อต้านเพื่อไม่ให้พวกเขามาขวางทาง ประการที่ 3 พวกเขาสร้างระบบและสถาบันที่ทำให้ประเทศทำงานได้ดี และประการที่ 4พวกเขาเลือกผู้สืบทอดที่ดีหรือสร้างระบบที่ทำเช่นนั้น เพราะอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ต้องการผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลายคนในหลายชั่วอายุคน ในขั้นตอนนี้หลังจากชนะการต่อสู้ได้ไม่นานมักมีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่เพิ่มขึ้น เพราะความเป็นผู้นำมีความโดดเด่นอย่างชัดเจน และได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจึงไม่มีใครอยากต่อสู้กับมัน ในระยะนี้ผู้นำในประเทศต้องออกแบบระบบที่ยอดเยี่ยม เพื่อยกระดับความมั่งคั่งและอำนาจของประเทศ ประการแรกการจะยิ่งใหญ่ได้นั้น พวกเขาต้องมีการศึกษาที่เข้มแข็ง ซึ่งมีเพียงแต่สอนความรู้และทักษะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคลิกที่เข้มแข็ง มารยาทและจรรยาบรรณในการทำงาน สิ่งเหล่านี้มักสอนในครอบครัว โรงเรียนและสถาบันทางศาสนาที่ให้ความเคารพต่อกฎและกฎหมาย ระเบียบภายในสังคมการคอร์รัปชันต่ำและช่วยให้พวกเขารวมตัวกันอยู่เบื้องหลังวัตถุประสงค์ร่วมกัน และทำงานร่วมกันได้ดีเมื่อพวกเขาทำเช่นนี้ พวกเขาเปลี่ยนจากการผลิตผลิตภัณฑ์พื้นฐานมากขึ้น เพื่อคิดค้นและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ชาวดัตลุกขึ้นเพื่อเอาชนะอาณาจักรฮับบุกและได้รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยม พวกเขามีความคิดสร้างสารรค์มากจนได้หนึ่งในสี่ของสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญทั้งหมดในโลก สิ่งสำคัญที่สุดคือการประดิษฐ์เรือที่สามารถเดินทางรอบโลก เพื่อรวบรวมความมั่งคั่งมหาศาล และการประดิษฐ์ระบบทุนนิยมอย่างที่เรารู้กันในปัจจุบันเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเดินทางเหล่านั้น พวกเขาเช่นเดียวกับอาณาจักรชั้นนำทั้งหมดได้เพิ่มพูนความคิดของพวกเขาด้วยการเปิดรับความคิดที่ดีที่สุดในโลก ส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีผลผลิตและแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นในผลผลิตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งการค้าโลกที่เพิ่มขึ้น คุณสามารถเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและจีนมีการเปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจทั้งสองอย่างคร่าวๆ และส่วนแบ่งการค้าโลกในขณะที่ประเทศต่างๆค้าขายกันทั่วโลกมากขึ้น พวกเขาต้องปกป้องเส้นทางการค้าและผลประโยชน์จากต่างประเทศจากการถูกโจมตี ดังนั้นพวกเขาจึงพัฒนาความแข็งแกร่งทางทหารอย่างมาก หากทำได้ดีวงจรคุณธรรมนี้จะนำไปสู่การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยและพัฒนา พวกเขายังต้องพัฒนาระบบเพื่อสร้างแรงจูงใจและให้อำนาจแก่ผู้ที่มีความสามารถในการสร้างหรือรับความมั่งคั่ง เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่มีประสิทธิผล แม้แต่จีนที่บริหารโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ใช้รูปแบบของแนวทางทุนนิยมนี้ เครื่องบันทึกเงินสดดังขึ้น เติ้งเสี่ยวผิงเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวว่าไม่สำคัญว่าจะเป็นแมวขาวหรือแมวดำตราบใดที่มันจับหนูได้ และเป็นสิริมงคลที่มั่งคั่ง การทำเช่นนี้จะต้องพัฒนาตลาดทุนของตนให้ดี ที่สำคัญที่สุดคือการปล่อยกู้พันธบัตรและตลาดหุ้น ที่ช่วยให้ผู้คนแปลงเงินออมเป็นเงินลงทุน เพื่อเป็นทุนในการประดิษฐ์และพัฒนา และแบ่งปันความสำเร็จของผู้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น ชาวดัตก่อตั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกคือบริษัทดัตอีสอินเดียและตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกที่ให้เงินทุนแก่บริษัทซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบที่สร้างความมั่งคั่ง และอำนาจมหาศาล ผลที่ตามมาโดยธรรมชาติอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้พัฒนาศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลกเพื่อดึงดูดและกระจายทุนของโลกอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก เมื่อชาวดัตเหนือกว่าลอนดอนเมื่ออังกฤษอยู่เหนือ นิวยอร์กอยู่ในขณะนี้และจีนกำลังพัฒนาศูนย์กลางทางการเงินอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่สุดคือนายทุนรัฐบาลและกองทัพต้องทำงานร่วมกัน ชาวดัตไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันได้ดีเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย บริษัทดัตอีสินเดีย ได้รับการผูกขาดการค้าจากรัฐบาล และมีทหารอย่างเป็นทางการของตัวเองที่จะออกไปสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างและรับความมั่งคั่ง ชาวอังกฤษตามมาด้วยบริษัทบริติชอีสินเดีย และมีการประสานงานที่คล้ายคลึงกันของรัฐบาล ธุรกิจและการปฏิบัติการทางทหารศูนย์อุตสาหกรรม การทหารของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามเช่นเดียวกับระบบจีนในปัจจุบัน เมื่อประเทศกลายเป็นอาณาจักรการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดการทำธุรกรรมสามารถชำระด้วยสกุลเงินทำให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ต้องการและเนื่องจากสกุลเงินของพวกเขา เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันมากผู้คนทั่วโลกต้องการประหยัดทำให้เป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันพึงประสงค์และเป็นสกุลเงินสำรองชั้นนำของโลกยูเดอร์ เป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลกเมื่อชาวดัตเป็นผู้นำการค้าโลกเงินปอนเป็นตอนที่อังกฤษขึ้นนำและค่าเงินดอลลาร์เป็นเงินตั้งแต่ที่สหรัฐเป็นผู้นำ โดยธรรมชาติแล้วสกุลเงินของจีนถูกใช้เป็นสกุลเงินสำรองมากขึ้น การมีสกุลเงินสำรองทำให้จักรวรรดิสามารถยืมเงินได้มากกว่าประเทศอื่น ข้อได้เปรียบนั้นใหญ่มากคิดเกี่ยวกับมันผู้คนทั่วโลกต่างกระตือรือร้นที่จะช่วยชีวิต และด้วยเหตุนี้ให้ยืมสกุลเงินของพวกเขากลับคืนสู่จักรวรรดิประเทศที่ไม่มีสกุลเงินสำรองไม่มีสิ่งนั้น และเมื่อจักรวรรดิหมดเงินของตัวเอง นึกถึงสหรัฐอเมริกาในปี 1971 พวกเขาสามารถพิมพ์ได้มากขึ้นอภิสิทธิ์อันสูงส่งที่เงินตราสำรองของจักรวรรดิมีให้ นำไปสู่การกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นและจุดเริ่มต้นของฟองสบู่ทางการเงิน ความสัมพันธ์แบบเหตุและผลนี้ นำไปสู่การสนับสนุนซึ่งกันและกัน อำนาจทางการเงิน การเมือง และการทหารซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอำนาจการกู้ยืมเงินสำรอง ได้ไปด้วยกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์เริ่มถูกบันทึกอาณาจักรทั้งหมดที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก ตามเส้นทางนี้ไปด้านบน อยู่ในระยะสูงสุดจุดแข็งเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ฝังอยู่ในผลของความสำเร็จ คือเมล็ดพันธุ์แห่งความเสื่อมตามกฎแล้วเนื่องจากผู้คนในประเทศที่ร่ำรวยและมีอำนาจเหล่านี้มีรายได้มากขึ้น ที่ทำให้พวกเขา มีราคาแพงกว่าและแข่งขันได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนในประเทศอื่น ๆ ที่ยินดีจะทำงานให้น้อยลง ในขณะเดียวกันคนในประเทศอื่น ก็ล็อกเลี่ยนแบบโดยธรรมชาติ วิธีการและเทคโนโลยีของอำนาจนำซึ่งลดความสามารถในการแข่งขันของผู้นำอำนาจต่อไป ตัวอย่างเช่น ช่างต่อเรือชาวอังกฤษมีคนงานที่ถูกกว่าช่างต่อเรือชาวดัตอันเลนเคมีใยดีดีทำให้พวกเขาแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งทำให้อังกฤษลุกขึ้นและชาวดัตลดลง นอกจากนี้เมื่อคนรวยขึ้นพวกเขามักจะไม่ทำงานหนัก พวกเขาเพลิดเพลินกับการพักผ่อนมากขึ้นไล่ตามสิ่งที่ปลีกย่อยและเกิดผลน้อยลงในชีวิต และในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งเสื่อมโทรมค่านิยมเปลี่ยนจากรุ่นสู่รุ่นในช่วงขึ้นสู่จุดสูงสุดจากผู้ที่ต้องต่อสู้เพื่อบรรลุความมั่งคั่งและอำนาจสู่ผู้สืบทอด เด็กชายคร่ำครวญเด็กชายเป่าราสเบอรี่ พวกเขา มีกำลังใจในการต่อสู้น้อยลงหรูหราพุ่งเฟือย และเคยชินกับชีวิตง่ายๆ ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อความท้าทายมากขึ้น ยุคทองของอาณาจักรดัตเสียงแก้วกระทบกัน และยุควิกตอเรียของจักรวรรดิอังกฤษ เสียงแก้วกระทบกันเป็นยุครุ่งเรืองเรื่องฟูเช่นนี้ เมื่อคนชินกับการทำดีพวกเขาก็เดิมพันเวลาดี ๆ อย่างต่อเนื่อง และยืมเงินเพื่อทำสิ่งนั้นซึ่งเติบโตเป็นฟองสบู่ทางการเงินกำไรทางการเงินมาอย่างไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นช่องว่างความมั่งคั่งจึงเพิ่มขึ้น ช่องว่างของความมั่งคั่งเป็นตัวเสริมกำลังตัวเอง เพราะคนรวยใช้ทรัพยากรมากขึ้น เพื่อเสริมกำลังของตนตัวอย่าง เช่น พวกเขาให้สิทธิพิเศษมากขึ้นกับลูกๆของพวกเขา เช่นการศึกษาที่ดีขึ้นและมีอิทธิพลต่อระบบการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนทำให้เกิดช่องว่างในค่านิยมการเมืองและโอกาสเติบโตระหว่าง คนรวยมี มี และไม่มีคนจนผู้ที่มีฐานะยากจนรู้สึกว่าระบบไม่ยุติธรรม ความขุ่นเคืองจึงเติบโตแต่ตราบใดที่มาตรฐานการครองชีพของคนส่วนใหญ่ยังสูงขึ้น ช่องว่างในความขุ่นเคืองเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้ง มีสกุลเงินสำรองของโลก ย่อมนำไปสู่การกู้ยืมเกินเหตุและมีส่วนทำให้ประเทศเจริญขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่จำนวนมากกับผู้ให้กู้ต่างประเทศ แม้ว่าจะช่วยเพิ่มอำนาจการใช้จ่ายในระยะสั้น มันทำให้สุขภาพทางการเงินของประเทศอ่อนแอลง และทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงในระยะยาว กล่าวอีกในหนึ่งเมื่อการกู้ยืมและการใช้จ่ายแข็งแกร่งอาณาจักรก็ดูแข็งแกร่งมาก แต่การเงินของมันก็อ่อนแอลงจริง ๆ เงินกู้คำจุนอำนาจของประเทศเหนือกว่าปัจจัยพื้นฐานด้วยการจัดหาเงินทุนทั้งในประเทศมากกว่าการบริโภค และความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศที่จำเป็นต่อการรักษาจักรวรรดิค่าใช้จ่ายในการรักษาและปกป้องอาณาจักรจะมากกว่ารายได้ที่นำมาโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการมีอาณาจักรจึงไม่มีประโยชน์ตัวอย่างเช่น อาณาจักรดัตขยายวงกว้างไปทั่วโลก และต่อสู้สงครามหลังทำสงครามกับอังกฤษและมหาอำนาจยุโรปอื่น ๆ ที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อปกป้องอาณาเขตและเส้นทางการค้าจากประวัติอังกฤษก็กลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตเป็นระบบราชการ และสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันเมื่อมหาอำนาจคู่แข่ง โดยเฉพาะเยอรมนีทยานขึ้นนำไปสู่การแข่งขันอาวุธ และสงครามโลกที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ สหรัฐอเมริกาใช้เงินไปราว8ล้านล้านดอลลาร์ในสงครามต่างประเทศและผลที่ตามมาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน และอีกเป็นล้านล้านสำหรับปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ และเพื่อการสนับสนุนฐานทัพทหารใน 70 ประเทศ และยังใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการแข่งขันทางทหารกับจีนในพื้นที่รอบประเทศจีน ในรอบนี้ประเทศที่ร่ำรวยกว่าจะมีหนี้สินมากขึ้น โดยการกู้ยืมเงินจากประเทศที่ยากจนซึ่งประหยัดเงินได้มากกว่า เป็นหนึ่งในสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งและอำนาจ สิ่งนี้เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาในปี 1980 เมื่อมีรายได้ต่อหัว 40เท่าของรายได้ของจีน และเริ่มกู้ยืมเงินจากชาวจีน ที่ต้องการออมเงินเป็นดอลลาร์เพราะเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำรองของโลก อังกฤษยืมเงินจำนวนมากจากอาณานิคมที่ยากจนกว่ามาก และชาวดัตก็ทำแบบเดียวกันที่ด้านบนสุดของพวกเขา หากอาณาจักรเริ่มหมดผู้ให้ผู้รายใหม่ ผู้ที่ถือสกุลเงินเริ่มมองหาการขายและออกไปมากกว่าที่จะซื้อออมให้ยืมและเข้า และความแข็งแกร่งของอาณาจักรก็เริ่มลดลงการเสื่อมขอออย การลดลงมาจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจภายในร่วมกับการต่อสู้ภายในหรือการต่อสู้ภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือทั้งสองอย่างปกติจะทยอยลงเรื่อย ๆ แล้วทันใดนั้นมากเมื่อนี่มีมากและเศรษฐกิจตกต่ำ และจักรวรรดิก็ไม่สามารถยืมเงินที่จำเป็นเพื่อชำระหนี้ได้อีกต่อไป ฟองสบู่ทางการเงินแตกสิ่งนี้สร้างความยากลำบากภายในประเทศอย่างมาก และบังคับให้ประเทศต้องเลือกระหว่างการผิดนัดชำระหนี้หรือพิมพ์เงินใหม่เป็นจำนวนมาก ก็มักจะเลือกพิมพ์เงินใหม่เป็นจำนวนมาก แรกๆค่อยเป็นค่อยไป ค่อยเป็นค่อยไป ที่ลดค่าสกุลเงินและเพิ่มอัตราเงินเฟ้อสำหรับชาวดัตช์นี่คือวิกฤตทางการเงิน เกิดจากการใช้เงินเกินตัวและจ่ายค่าทำสงครามแองโกลดัตช์ครั้งที่ 4 ในทำนองเดียวกันสำหรับชาวอังกฤษชาวอังกฤษกำลังจ่ายเงินสำหรับส่วนเกินทางการเงิน และหนี้สินจากสงครามโลกครั้งที่สองและสำหรับสหรัฐอเมริกานี่สามรอบการเงินเฟื่องฟูและล้มละลายมาตั้งแต่ปี 1990 โดยธนาคารกลางจะก้าวเข้ามาทุกครั้งด้วยมาตรการที่เข้มแข็งขึ้น เมื่อรัฐบาลมีปัญหาในการหาทุนเอง เมื่อสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ และมาตรฐานการครองชีพของคน ส่วนใหญ่กำลังลดลง มีความมั่งคั่งค่านิยมและช่องว่างทางการเมืองจำนวนมาก ความขัดแย้งภายในระหว่างคนรวยกับคนจนตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาและเชื้อชาติที่แตกต่างกัน เพิ่มขึ้นอย่างมากสิ่งนี้นำไปสู่ความคลั่งไคล้ทางการเมืองที่แสดงเป็นประชานิยมทางซ้ายหรือขวา คนซ้ายพยายามกระจายความมั่งคั่ง ในขณะที่คนขวาพยายามรักษาความมั่งคั่ง ในมือของคนรวย โดยปกติในช่วงเวลาดังกล่าวภาษีของคนรวยจะเพิ่มขึ้น และเมื่อคนรวยกลัวทรัพย์สมบัติและสวัสดิภาพของตนจะถูกพรากไป พวกเขาก็ย้ายไปสถานที่ทรัพย์สินและเงินตรา พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นการไหลออกเหล่านี้ลดรายได้ภาษีของจักรวรรดิซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้างตัวเองแบบคลาดสิ์กระบวนการกลวงออกเมื่อพกทรัพย์ตกต่ำพอรัฐบาลออกกฎหมายมันผู้ที่แสวงหาที่จะออกไปเริ่มตื่นตระหนกสภาวะที่ปั่นป่วนเหล่านี้บ่อนทำลายประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งทำให้วงจรเศรษฐกิจหดตัวลงและทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น เกี่ยวกับวิธีการแบ่งทรัพยากรที่หดตัวผู้นำประชานิยมมาจากทั้งสองฝ่าย และให้คำมั่นว่าจะควบคุมและดำเนินการตามระเบียบนั่นคือเมื่อประชาธิปไตยถูกท้าทายมากที่สุดเพราะมันล้มเหลวในการควบคุมอนาธิปไตย และเมื่อการย้ายไปหาผู้นำประชานิยมที่เข้มแข็ง ซึ่งจะนำความสงบเรียบร้อยมาสู่ความโกลาหลนั้นเป็นไปได้มากที่สุด เมื่อความขัดแย้งภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้น มันนำไปสู่รูปแบบของการปฏิวัติหรือสงครามกลางเมืองบางรูปแบบเพื่อแจกจ่ายความมั่งคั่งและบังคับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จำเป็น สิ่งนี้สามารถสงบสุขและรักษาความสงบเรียบร้อยได้ แต่มักใช้ความรุนแรงและเปลี่ยนระเบียบ ตัวอย่างเช่นการปฏิวัติรูสเวล เพื่อแจกจ่ายความมั่งคั่งนั้นค่อนข้างสงบและรักษาระเบียบภายในที่มีอยู่ ในขณะที่การปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติรัสเซีย และการปฏิวัติของจีนนั้นรุนแรงกว่ามาก และนำไปสู่การจัดระเบียบใหม่ภายใน ความขัดแย้งภายในนี้ทำให้อาณาจักรอ่อนแอ และเปราะบางต่อคู่แข่งภายนอกที่เพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อเห็นความอ่อนแอในประเทศนี้มีแนวโน้มที่จะท้าทายมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่ต่อสู้ได้สร้างกองทัพที่เทียบเคียงได้ การปกป้องตนเอง และอาณาจักรจากคู่แข่งต้องใช้เงินจำนวนมากซึ่งจะต้องเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังถดถอย และจักรวรรดิสามารถจ่ายได้น้อยที่สุด เนื่องจากไม่มีระบบที่ใช้ได้ในการตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติ ความขัดแย้งเหล่านี้จึงมักได้รับการแก้ไขโดยการทดสอบอำนาจ เมื่อมีความท้าทายที่เข้มข้นขึ้น อาณาจักรชั้นนำต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากในการต่อสู้หรือล่าถอย การต่อสู้และการสูญเสียเป็นผลที่แย่ที่สุด แต่การถอยกลับก็แย่เหมือนกัน เพราะเป็นการยกให้ศัตรูก้าวหน้า และเป็นสัญญาณว่าจักรวรรดิอ่อนแอกับประเทศที่กำลังพิจารณาว่าจะอยู่ฝ่ายไหน สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อความมั่งคั่ง และอำนาจมากขึ้น ำไปสู่สงครามบางประเภทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สงครามมีราคาแพงมาก ในขณะเดียวกันก็สร้างการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ที่ปรับระเบียบใหม่ให้เป็นจริงใหม่ของความมั่งคั่งและอำนาจในโลก เมื่อผู้ถือสกุลเงินสำรองและหนี้สินของอาณาจักรที่กำลังเสื่อมถอยหมดศรัทธาและขายมันออกไป นั่นถือเป็นจุดจบของวัตจักรใหญ่จากประมาณ 750 สกุลเงินที่มีอยู่ตั้งแต่ปี 1700 ขณะนี้มีน้อยกว่า 20%และทั้งหมดถูกลดค่าลง สำหรับชาวดัตสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามแองโกลดัตครั้งที่ 4 ซึ่งพวกเขาไม่สามารถตอบแทนได้ มีก้อนโตที่พวกเขาสร้างขึ้นในระหว่างนั้น สิ่งนี้นำไปสู่การวิ่งบนฝั่งของอัมสเตอร์ดัม และการขายหมดหวังบังคับให้พิมพ์เงินจำนวนมาก ซึ่งทำให้ค่าเงินและอาณาจักรเสื่อมค่าลง สำหรับชาวอังกฤษสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองทั้งทที่พวกเขาได้รับชัยชนะ พวกเขาไม่สามารถชำระหนี้ก้อนโตที่พวกเขายืมเพื่อใช้เป็นทุนในการทำสงครามได้ สิ่งนี้นำไปสู่การทิงเงินการลดค่าเงิน และการเทขายในเงินปอนด์อังกฤษในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และสร้างระเบียบโลกใหม่ในช่วงเวลาของการบันทึกนี้ สหรัฐอเมริกายังไม่ถึงจุดนี้ ในขณะที่มีหนี้จำนวนมากใช้มากกว่าที่หามาได้ และให้ทุนกับการขาดดุลนี้ด้วยการกู้ยืมและพิมพ์เงินใหม่จำนวนมหาศาล การเทขายครั้งใหญ่ในสกุลเงินดอลลาร์และหนี้ดอลลาร์ยังไม่เริ่มและในขณะที่มีความขัดแย้งภายในและภายนอกที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นด้วยเหตุผลคลาสสิ์ทั้งหมด พวกเขายังไม่ได้ข้ามเส้นที่จะกลายเป็นสงคราม ในที่สุดจากความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่ก็ตาม ก็มีผู้ชนะรายใหม่มารวมตัวกัน และปรับโครงสร้างหนี้และระบบการเมืองของผู้แพ้ และสร้างระเบียบโลกใหม่ แล้ววัตจักรเก่าและอาณาจักรก็สิ้นสุดลง วัตจักรใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น และพวกเขาทำมันอีกครั้ง นั่นคือรายละเอียดมากมายที่ฉันเพิ่งโยนให้คุณเพื่อวาดภาพว่าวัตจักรใหญ่ทั่วไปเกิดขึ้นได้อย่างไร แน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเช่นนั้นมาก ดูเหมือนว่าเรื่องราวของการขึ้นขึ้นลงลงยังคงเหมือนเดิม และสิ่งเดียวที่เปลี่ยนคือเสื้อผ้าที่ตัวละครสวมใส่และเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้ แล้วเราจะไปไหนกัน อนาคต จักรส่วนใหญ่มีเวลาอยู่กลางแดดและเสื่อมโทรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การย้อนกลับการปฏิเสธเป็นเรื่องยาก เพราะต้องมีการเลิกทำหลายอย่างที่ได้ทำไปแล้ว แต่ก็เป็นไปได้ เมื่อดูจากตัวชี้วัดเหล่านี้มันค่อนข้างง่ายที่จะเห็นว่าอาณาจักรอยู่ในช่วงใดของวัตจักรใหญ่ ว่าเหมาะสมเพียงใดและไม่ว่าสภาพจะดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งสามารถช่วยประเมินว่าเหลืออีกกี่ปี ถึงกระนั้นการประมาณการเหล่านี้ก็ยังไม่แม่นยำ และสามารถขยายวงจรได้หากผู้รับผิดชอบดูแลสัญญาณชีพและปรับปรุงสัญญาณชีพ เช่นการรู้ว่าคนอายุ 60 ปีฟิต แค่ไหนสูบบุหรี่หรือไม่ และสัญญาณที่พื้นฐานอื่น ๆ อีก2-3อย่างเราสามารถประเมินอายุขัยของบุคคลได้ เราสามารถทำเช่นนั้นกับอาณาจักรและสัญญาณชีพของพวกเขาได้เช่นกัน จะไม่แม่นยำแต่จะบ่งบอกในวงกว้าง และให้แนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินการเพื่อเพิ่มอายุไข ส่วนใหญ่มักจะเป็นกรณีที่สงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่กับตัวเอง ว่าจะสามารถตัดสินใจยากๆ ที่จำเป็นต่อการรักษาความสำเร็จได้หรือไม่ สำหรับสิ่งที่เราต้องทำนั้นมีเพียงสองสิ่งเท่านั้น คือหารายได้มากกว่าที่เราใช้ไปและปฏิบัติต่อกันอย่างดี สิ่งอื่น ๆที่ฉันพูดถึงการศึกษาที่เข้มแข็งความคิดสร้างสารรค์ความสามารถในการแข่งขัน และส่วนที่เหลือทั้งหมด เป็นเพียงวิธีการเข้าถึงสองสิ่งนี้ มันง่ายที่จะวัดว่าเรากำลังทำมันอยู่หรือเปล่า เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการฟิตมาเข้าร่วมโปรแกรม และปรับปรุงพลังชีวิตของเรากันเถอะ ลองทำทีละอย่างและรวมกัน เป้าหมายของฉันในการแบ่งปันภาพนี้ว่าโลกทำงานอย่างไรและหลักการสองสามข้อในการจัดการกับมันให้ดี คือการช่วยให้คุณรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ และเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่จำเป็น เพื่อนำทางช่วงเวลาเหล่านี้ได้ดี เนื่องจากมีเรื่องให้พูดคุยอีกมากและเราหมดเวลาแล้ว คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมในหนังสือของฉัน หลักการจัดการกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลง และฉันหวังว่าจะได้สนทนาต่อไป ที่ economyprinciple.org และบนโซเชียลมีเดียขอขอบคุณ และพลังแห่งวิวัฒนาการจงสถิตอยู่กับท่าน